จัดกันสังหน่อยละกันก็จัเป็นห้าไปครับรออะไรอ่ะห้าห้าขนาดนี้แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเออไมดัสกันนั่นเองนะครับผมมาจัดจัดจัดจัดบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นเกมนี้มานี่ผมยังยังไม่เคยแบบว่าแตกแบบว่าบูมบูมสักครั้งเลยนะวันนี้ก็ต้องลองติงเสียงดวงกันหน่อยละกันนี่ไงมาถึงวายก็เข้าเลยว่าเช็ดเควายก็เข้าเนี่ยเริ่มเลยเว้ยถือว่ามาดีนะเนี่ย ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผม เอาไว้เอาไว้ขอจำจำขอจำจำสวยเฮ้ย ไหลดีนะเนี่ยเริ่มมาดีนะทำไปเล่นไปถือว่าเริ่มมาได้ดีเลยครับผม เอาจัดเอาจัดขอไปว่าตุมตาม อะไรเงี้ย เอาเลยเอาเลย โห ยังไม่จบยังไม่จบสิบสปินล้างกราบกันอะไรอีกเลยเนี่ย แปลว่าไหลนานอยู่ เออ แปลว่าไหลนานอยู่นี่แล้ววายมาแล้วจังหวะนี้ผมไหลไหลไม่ดีวายมาต่อ ก็ไหลไหลต่อกันไป เลยครับผมฉาบมาเหลือสองสปิน สุดท้ายแล้วเพื่อน ได้อยู่นะเนี่ยถือว่าเป็นสิบสปินลันกราฟที่ค่อนข้างโอเค นะเมื่อนะ หมุนมือกันต่อไปเลย ผมอยากลองเข้าฟรีเกมนี้สักครั้งหนึ่งผมยังไม่เคยเข้าฟรีเกมนี้เลยนะเมื่อบอกตรง ไม่เข้ายากชิบหาย เล่นมายังไม่เคยได้เข้าฟรีสักทีแล้วมันไม่มีให้ซื้อฟีจงฟีเจอร์เลยนะนี่แล้ววายเข้าดีจะนีแตกไปครึ่งกราฟไปดอกหนึ่งครับผมดอกนี้ไปไงต่อไหลไหมไหลไหมยังไงดี เออแล้วมันไหลแต่ด้วย โอ้โหเลยดูวายเข้าอย่างนี้เต็มกราบแน่นอนจัดไปชุดใหญ่สกหรัพี่ขบมคูณติบหมับว่ายเช็ดเคพิ่งเคยแตกดอกใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยเกมนี้เกมนี้มันแตกค่อนข้างยากอยู่นะมั้นะ มันแตกค่อนข้างยากพอสมควรแล้วผมแตกเป็นร้อยนี่คือแบบอะไรที่สุดยอดละจัดเป็นสิบไปเลยแล้วกันนะมา ผมก็ว่าอยู่ผมลืมอะไร ลืมเปิดเทอร์โบใช่ป่ะเออเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิด ะว่าอยู่ทำไมมันเฉยเฉยชาชาแปลกขอแจมแจมีขอแจมแจมอียังไม่ได้ดังใจเลยฮัลโหลนี่ไงวานบางนี้แจมแจมอย่างนี้แหละโอ้โหขึ้นกราไปอีกดอกหนึ่งครับผม 7K มาว่ะก็มาดิครับก็มาดิครับ จัดไปชุดใหญ่ไปกับพิบนะ และดูวายเข้าอีกแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงกันล่ะครับไปครึ่งกราฟเช็ดขี้มันมาดีว่ะวันนี้มาดีจัดเลยเนี่ยผมไม่เคยแต่งดีขนาดนี้เลยนะ โอ้โหเอาเรื่องจัดครับผมมาเริ่มมีกำลังใจเริ่มมีกำลังใจละก็ใครสนใจตามผมมาเล่นนะครับ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับ แต่ดูวายมันเข้าอีกแล้วว่าวายมันเข้าอีกแล้วว่ารออะไรกันล่ะครับมาดิเช็ดเคเช็ดเค เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยขออีกขออีกมาอีกแล้วจังหวะนี้วายหมับไว้ไปยังไงต่อเคด้วยเคด้วยมาไหมเห็นเคด้วยเต็มเลยตอนนี้ ด้วยไม่มาแต่วายมาแทนอย่างนี้ก็แจ่มจุงเนี่ยครับผมโอ้โหคูณห้ามาควายไปอีกดอกหนึ่งนะแล้ววายมาต่อแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยว่ะวายมาต่อแบบไม่หยุดไม่ย่อนอย่างนี้ ก็แตกกันไปแบบไม่หยุดไม่ย่อนโอ้โหไม่แตกได้ไงวะนะโอ้สเก็ตเตอร์สองตัวแล้วขาดตัวเดียวเนี่ยเสียดายว่ะอยากลองเข้าฟรีบ้างอะคือเขาขอสเก็ตเตอร์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวโอ้โหแต่วายมาอย่างนี้ไม่ต้องเอาก็ได้สเก็ตต้องสเก็ตเตอร์อะวายเข้าดีอย่างนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับผมจัดไปดิโอ้ดูวายเข้ามาแบบไม่หยุดจริง ๆ ไม่หยุดพักไม่ให้การหายใจกันเลยอะ คือกะจะไม่หายใจกันเลยอะ่ะ เกินไปดูดีดูวายมันเข้าเลยเมื่อนชิดที่เฮ้ยวันนี้วาย เข้าดีจัดเลยนะอุ้ยนี่ไงเอาหูมาจนได้ร้องขอร้องขอมาตั้งนานแม่งมาจนได้เว้ยสเกตเตอร์ครั้งแรกนะเพื่อนสำหรับเกมนี้ผมเคยเพิ่งเข้าสเกตเตอร์ครั้งแรกนะผมไม่รู้ว่านายฟีจะเป็นยังไงเหมือนกันอ๋อมันจะเก็บตัวคูณไว้ใช่ไหม ปกติตัวคูมันจะหายไปนะ ในปีมันน่าจะเก็บตัวคูนเอาไว้นะครับผมถ้าวายเข้าโรรนี่บอกเลยว่ามีจังหนับแน่นอนนะ ในปีเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือเปล่าไง วายอ่ะเอ้ย สปินจะหมดแล้ววายเอาหน่อย วายไปไหนหมดวะเนี่ย มาจนได้แล้วดอกนี้น่าจะได้อยู่ ดอกนี้ก็เต็มกราไปสิครับรออะไรคูณเจ็ดมาป้ายไปเจ็ดเกณฑ์สองร้อยกว่าบาทโอ้โหดอกใหญ่ดอกแรกเลยไหมเนี่ย โอกาสน้อยมากเลยนะเมื่อนะกว่าจะแตะได้ขนาดนี้นะ ก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วครับผม232บาทเออก็มาดิครับมาดีจัดจัดบอกเลยว่ามาดีจัดจัดอ่ะไม่ดับอ่ะวายหมเข้าโคตรโหโคตรมันเลยเว้ย ต้องมีพันแตกเลยหรือเปล่า ต้องมีพันแตกหรือเปล่าเออเนี่ยใบได้อยู่ไปวายไหนต่อไหลไหมโอ้โหไม่ไหลแล้วโอ้โหเก้าร้อยเก้าสิบห้าแม่งพันยังไม่แตกอีกวะเนี่ยอยากได้พันแตกเลยขออีกหน่อยแล้วกันนะเมื่อนะอันเอาให้หมดยี่สิบกว่าสปินเนี่ยอ่ะมันูกอว่าพันจะแตกหรือว่ามันจะลดไปเรื่อยๆ นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะผม แต่เอาเนี่ยหมดยี่สิบสปินเนี่ยแล้วผมพักเลยแล้วกัน โห แล้วเหมือนสงสัยมันจะให้กูพักไวมั้งนะมันจะให้กูพักไวหรือยังไง มันก็ไหลเกิน ไหลลงเกินพี่ชาย โอ้โหนวเฟะจัดเลยครับผมนวเฟะจัดเลยท้ายๆ แต่สุดท้ายก็น่าจะยังได้กำไรอยู่นะ ถึงจะหมดหมดไอ้สิบตะปินนี้แล้ว นิดได้หน่อยก็เอานะครับนะ จัดมาเถอะจัดมาเถอะจังหวะเนี้ยอะไรก็ได้ละสามสปินสุดท้ายแล้วผมนะเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่แค่สองสปินเท่านั้น โอ้โหหมดกองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจังหวะนี้เฮ้ย วันนี้ก็ได้กำไรอยู่นะเอาทุนมาห้ารอยาสิบห้าใช่ไหม ก็ได้กำไรไป200กว่าบาทเออก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมวันนี้ก็ได้เข้าฟรีเป็นครั้งแรกจนได้นะครับโอเค วันนี้ก็ขอพักวันนี้เท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับสำหรับไม้ดับนะเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผมและให้ตามเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็ที่สำคัญคือรับบอลเลตด้วยนะครับผมมีโปรโมตลอดเช่นเคยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนอยากให้ผมลองมาเล่นเกมอะไรก็เมนไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ